สวัสดีครับตามรอยสยามก็จะพาท่านไปเที่ยวรอบพนะนครนะครับซึ่งการเที่ยวรอบพนะนครเนี่ยก็ถ้าในเขตรอบนอกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรามีวังที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เที่ยวเนี่ยอยู่สองสามแห่ง มีวังบางคุณพรมนะครับ แล้วก็พระตำหนักองค์เจ้าสายนะครับ อยู่ที่สวนทุนันทานะครับ แล้วก็วังปารุสกววันนะครับ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ตำรวจด้วย ทั้ง 3 วังเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็จะพาเที่ยวไปในแต่ละจุดแล้วนอกจากนั้นพอหลังจากเที่ยวสามวังแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าในกรุงนะครับในเขตพระนครคือการนั่งรถรางรอบอรอบกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็จะเห็นสถานที่สำคัญต่างๆทั่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นสนามหลวงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นะครับพระบรมหาราชวังแล้วก็ไปชมกันที่กลาโหม ซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็จะเป็นการเที่ยวเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ไทยนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับถ้าท่านสนใจก็วันหลังก็มาเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวเราตามกันไปครับ เราไปชมวังเหล่านี้ครับ นี้ตามรอยสยามก็ตามรอยวันพิพิธภัณฑ์ไทยนะครับในวันที่ 19 กันยายนอีกวันหนึ่ง วันนี้เนี่ยได้มีการนำชมที่สวนสุนันทานะครับซึ่งมีตำหนักพระองค์เจ้าสายโสรีนะครับหรือเราเรียกกันตัวตัวไปว่าพระองค์เจ้าสายนะครับซึ่งเป็นพระอากชายาของรัชกาลที่ 5 องค์ที่ 5นะครับตำหนักนี้มีความสำคัญมาก เพราะว่าแบ่งออกเป็น 2 ส่วนนะครับ อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นตำหนักของพระองค์ท่าน ซึ่งจะมีห้องบรรทมมีห้องพระห้องแต่งตัวนะครับ และอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้นะก็จะเป็นท้องพระโรงสำหรับที่ท่านจะฝึกสอนในเรื่องการฝีมือของสตรีนะครับที่เป็นสาวชาววังนะครับ แล้วก็ที่ตำหนักพระองค์เจ้าสายเนี่ยก็จะเป็นที่แหล่งอบรมบ่มเพาะนะครับกุลสตรีของชาววัง เพราะนั้นจึงมีตำรับอาหารนะครับมีการเลี้ยงเด็ก ซึ่งในบริเวณนี้ขนังนะครับซึ่งเป็นมหาดเล็กที่รายการที่ 5นำมาจากทางใต้ก็มาอยู่ที่ด้วยก็เรียนรู้ ไปพร้อมกับพระเจ้าลูกยาเธอและก็ลูกเธอทั้งหลายนะครับที่อยู่ในวังนี้ ซึ่งบริเวณนี้ก็ก็ยังสงวนรักษาไว้ก็เขาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมากนะครับ ซึ่งเราจะเข้าไปดูกันครับ ก็ตอนนี้เรามาส่วนส่วนที่เป็นเหมือนส่วนที่ทรงงานนะครับ เอาว่าเป็นส่วนที่ทรงงาน บริเวณนี้ก็จะเป็นสมัครที่สาวชาววังนะครับ จะมาเรียนรู้เรื่อง เย็บปักถักร้อยเรื่องตำราอาหารนะครับ แล้วก็ตอนนี้เขาก็จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ ก็นำรูปนะครับ พระองค์เจ้าสายคือพระองค์นี้นะครับ สายสวรีพระองค์นี้นะครับซึ่งก็ท่านก็มีบทบาทสำคัญมาก อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของสาวชาววังนี่พระองค์เจ้า นิพพานนพดลนะครับ ซึ่งเป็นเลขาของรัชกาลที่ 5 ในตอนเสด็จประพาสต้นนะครับ อันนี้พระองค์เจ้าสายนะครับกับพระองค์เจ้ายุคนทรนะครับ ซึ่งต้นตระกูลยุคนนะครับ อันนี้ก็เป็นสาวชาววังก็จะมีเจ้าจอมนะครับหลายท่านนะที่ที่ถ่ายร่วมกันก็อยู่หน้าตำหนักนี้แหละครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นแหล่งอบรมบ่มเพาะนะครับของอกุลสตรีนะตอนนี้เรามาดูตอนนี้เขาจัดใหม่นะครับจัดใหม่ ฉบับจริงไปอนุรักษ์อยู่ใช่ครับเรามีเหตุเลยที่ต้องเกิดขึ้นกันแต่ท่านอย่าไปดูไอ้เหล็กลำแหลมนะอันนั้นไล่ลงพิราบไล่ลงพิราบถามว่าไม่มีใครสงสัยหรอกครับว่าเขายิงไกลแค่ไหน เขาจะยิงมุมไหน อยู่ในขณะนี้คือเขาตั้งในกระสุนวิถีราบคือยิงตรงออกไป เมื่อใดที่เขายกลำกล้องขึ้น มันก็จะเป็นกระสุนวิถีโค้ง หลักการเดียวกันครับเอาดินปืนใส่ลูกปืนใส่ แล้วก็จุดชนวนด้วยท้ายลำกล้อง เอาไฟจุดแรงอัดของดินระเบิดพุ่งออกไปลูกกระสุนไม่มีเกลียวลำกล้องไม่มีเกลียวลำกล้องล้นๆขอบคุณท่านครับ ามอัิยาศัยนะครับ ถ่ายรูปเฉพาะแอเรียนี้นะ อย่าไปเป็นรูปนะเดี๋ยวจะหายไล่หลังจากที่ได้เที่ยววังสามวังแล้วนะครับ แล้วก็ตะเวนกันรอบกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็เพื่อที่จะให้ท่านเห็นว่าพิพิธภัณฑ์มีความสำคัญในการเรียนรู้นะครับ แล้วรายการอย่างนี้เนี่ยเราก็จะตามรอยสยามเก็บเรื่องราวต่างๆ มาให้ท่านได้ชมกัน นะครับ ถ้าท่านชอบเนี่ยก็ช่วยกันนะครับ ติดตามชมและก็กดไลค์กดแชร์ครับ สวัสดีครับ